ครับผม ไปต่อนะสองคนสุดท้ายคิวมาครับ เออขอ A ขอ A ขอ A A หรือส้ม A หรือส้มเอาได้หมดเลยครับผม 9,940 ดอกนี้ โอ้โหไปดีครับผมคิวมาต่อฮะ แล้วยังไงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะผม โอ้โห ครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่หมี 4K นั่นเองนะครับ ผมวันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับ ผมอยู่กับเกมสาวญี่ปุ่นของเรานะฮะไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมไปดูกันที่ไม้แรกนะฮะไปครับผมเปิดเทอร์โบด้วยนิดหน่อยครับผมว้าวไปหนึ่งทีนะครับผมเกินไปเปล่าโอ้โหเสียดายคิวเมื่อกี้โอ้โหพากไม่ทันแล้วจังหวะนี้ตาลายไปหมดแล้วไม่เข้าอะไรเลยนะครับผม สวยงามฮะคิวมาแล้วครับผมตามด้วยเคมา หรือเปล่าสวยครับผมเป็นวายมาจังหวะนี้คูณ2 ก็ไป 720 ครับ แล้วมาอะไรไหเล่ามาไหมโอ้โหได้หนังสือมากับ 10ครับผมอ้าวคูณ4เข้าไปขอเป็นไหเล่ามาหน่อย อุ้ยส้มก็ดีครับผมส้มก็ดี เออไหเล่าพูดตั้งนานกว่าจะมานะฮะดำอีก2,000 กว่านะครับผม โอเคนะผมโอ้โหได้ทีเดียวคืนทุนกำไรต่างหาก4,000กว่านะฮะไปครับผมกดซื้อสเกตเตอร์เบ็ดร้อยไปเลยดีกว่านะครับผม มานะผมสเก็ตเตอร์มาทั้งหมด5ตัวนะฮะโอ้โหคูณ10เข้าไป 10 หมุนนะจังหวะนี้ ไปครับผมโอ้โหแค่สเก็ตเตอร์5ตัวมาก็กินขาดนะ ครับผม ไปครับผมไม้แรกมาของเรานะครับผม ยังไง A มาสวยงามครับผมแล้วตามด้วย K หรือ J เอ้ย Q มาโอเคได้อยู่ J ไหมเจไม่ลงนะครับผมได้มาอีก750ไปเก็บไว้ก่อนนะครับผม9หมุนสุดท้าย ยังไงวายมาสวยงามคัมภีร์คูณ12 เข้าไปจังหวะนี้บวกหนึ่งไม้หมุนอ้าวส้มมาต่อ แล้วตามด้วยเอกับคิวมาครับผมพันสองไปแล้วฮะคัมภีร์โอ้โหไม่ไม่ลงวะเสียดายได้ไมาอีก 2,500 นะครับผมผูเหลืออยู่9หมุน กำไรยังไงก็กำไรจังหวะนี้ไปฮะยังไงต่อเมียอีกไหมว้าว ไปอีกทีหนึ่งเจ็ดหมุนสุดท้ายนะครับผม โอ้โหปาดเหงื่อแล้วนะเริ่มปาดเหงื่อแล้วโอ้โห ห้าหมุนสุดท้ายยังไงสกัตเตอร์เออ อย่างน้อยก็เก็บเอามาคูณมาให้ได้อยู่ ไปครับผมต่ออาร์คิวมาสวยงามฮะ ตามด้วย A มาไหมโอ้โหเอไม่มา ไม่ต่อครับผมมาฮะโอเคมาสวยงาม ครับผมคัมพีมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาวัดคัมพีไปครับผมสามไม้สุดท้าย ส้มมาครับผมสี่พันสองดอกนี้โอ้โหไม้เดียวฮะเจมาสวยงามฮะสองพันสองใบต่อครับผม ยังไงต่อไหลอีกไหมไหลเป็นเคมาครับผมแล้วมาอีกหรือเปล่าโอ้ยสวยงามฮะหกพันแปดนะครับผมรุ่นทั่วก็เจ็ดพันแล้วกันนะครับผม โอ้โหแค่นี้ก็กำไรแล้วครับผม ไปต่อฮะสองคนสุดท้ายคิวมาครับ เออ ขอ A ขอ A ขอ A A หรือส้ม A หรือส้ม เอาได้หมดเลยครับผม 9,940 ดอกนี้ โอ้โหไปดีครับผมคิวมาต่อฮะแล้วยังไง 11,480 นะครับผม โอ้โหไม่ให้ไหลแต่ก็ได้เยอะอยู่นะฮะ มาดิครับ โอ้โห ไม้สุดท้ายแล้วแถมมาไหมโอ้โหไม่ไม่แถมว่ะ ได้มาทั้งหมด 22,170 นะครับผมโอ้โหงามๆฮะ